หรับหน่วยงานที่ 2 นั้นนะคะก็คือ กองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ โดยมีนายพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นผู้ให้กำเนิดอุตุนิยมวิทยาไทยค่ะ ซึ่งได้กำเนิดในปี พศ 2449 ค่ะ โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ตรวจเฝ้าระวังติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบินจัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน 2. ออกคำเตือนลักษณะอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน ค่ะสำหรับข้อ3นั้นนะคะจัดทำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพยากรณ์ลักษณะอากาศ ตามเส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน รวมถึงสรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบิน และสุดท้ายข้อ4นะคะ ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศ ด้านความช่วยเหลือและการร่วมมือทางอุตุนิยมวิ ิทยาการบินในการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายค่ะ